พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน มิวเทอร์ม เฟสเซนส์ เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ อุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป คือสัญญาณบ่งชี้ ถึงความผิดปกติของสุขภาพ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยครับ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรอง ประชาชนจำนวนมากและต้องรักษาระยะห่าง ในการตรวจเพื่อลดโอกาสติดหรือแพร่เชื้อของผู้ถูกตรวจครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้า แบบไม่สัมผัสทีละหลายบุคคล และการรับส่งข้อมูล ผ่านเครือข่ายสื่อสาร หรือมิวเทอร์มเฟสเซนส์โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้า รู้ผลภายใน 0.1 1วินาที สามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ ภายในตัวเครื่อง ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร และรองรับการเชื่อมต่อ และจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ IoT เหมาะสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วย ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือแออัด วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช ร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส